สวัสดีครับครับ สวัสดีครับพี่ครับครับ ครับพี่ วันนี้ ครับพี่มาดูเครื่องไอตัว TJ ครับ ME นะครับ พี่ เป็นเครื่องดัดไฟฟ้านะครับ พี่ รุ่นนี้พี่สามารถที่จะ ดัดเหล็กดัดเลดดัดเหล็กกองครับพี่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างในผสมได้พี่ตัวสูงมากเลยอันนี้พี่บอกว่าพี่ที่ทำเกี่ยวกับไอตัวโซลาเซลล์นำเข้าใช่ไหมครับพี่ใช่ครับของพี่พี่อยู่ที่ไหนครับพี่ผมอยู่ปทุมธานีครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมเลยครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจถ้าพี่จะสั่งซื้อเนี่ย มันต้องสั่ง ผ่านทางไหนอะไรยังไงครับพี่ตัวนี้ของผมก็จะมีทั้งทาง Lazada นะครับทาง s h อ p e e นะครับ แล้วก็หน้าเพจ เป็นบริษัท MTech Energy ครับไอตัวนี้พี่คือผมผมยังคิดภาพไม่ออกนะครับผม ว่ามันดัดแล้ว ไอตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันใหญ่ ใช่ไหมพี่ ครับผม แล้วเราคันนี้ เราจะทำโครงเพื่อที่จะติดตั้งง่ายขึ้น ครับผม แล้วรู้ว่าเราจะเคลื่อนย้ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับ ให้มันง่ายขึ้นใช่ครับครับพี่ อ่ะครับพี่พี่พี่มีแบบไหม แบบตัวอย่างรับแบบครับผมไม่ได้ติด ติดมาด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็สามารถดูได้จาก อ่าโครงทั่วไปเนี่ยมันเลี้ยงบูทตัวนี้ ครับผมนี่เนี่ยพี่น้ำมันตัวนี้มันเลี้ยงบูทตัวนี้ แล้วก็ไอ้น้ำมันตัวนี้ที่มันเลี้ยงบูทตัวล่าง อ่าโอเคครับถ้าเกิดว่าไม่ได้หยอดพี่ใช้งานสักสามสี่รอบนะพี่บูทตายหรือยาวโอเคได้ครับอ้าวลองเลย ครับพี่มันมีลิมิตนะพี่ ครับพี่คนลิมิตดีไหมเอาเอาแค่แอลเอาเอายังไงพี่แค่แอลนะเอาแล้วแต่พี่ร้องได้เลยครับเอาเกินแล้วครับพี่งั้นเอาเต็มเลยก็ได้ครับ เต็มเลยก็ได้อะคนลิมิตแล้วกัน อ่าอานี่นะครับพี่ อ๋อ โอเคครับ นี่พี่ พอไอตัวนี้มันไปแต่ลิมิตปุ๊บ นี่พี่มันหยุดเลย จริงจริงมันไปได้อีกนะี่มันไปได้ถึงนี่แหละครับอ๋อโอเคครับมันจะตัดโอเคครับ เวลาที่เราเช็คเครื่องนะพี่นะถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งเกิดพี่มีเปลี่ยนสายฟ้า สายไฟหรือเปลี่ยนมอเตอร์พี่ลองเช็คดู ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่โยกคันโยก ถ้าเกิดโยกขวาแล้วมันไปซ้าย โยกซ้ายมันไปขวา แสดงว่าเราต่อไฟผิดนะครับถ้าเกิดเราต่อไฟผิด ลิมิตมันจะไม่ทำงานนะอ่าโอเค พี่ต้องหยุดเองนะครับผมครับนี่แหละครับพี่อันนี้คือรอยที่ที่เราดัด โค้งอย่างเงี้ยพี่ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องปกตินิดหน่อยอยู่แล้วครับ แล้วส่วนตัวเหล็กหนาตัวนี้หนาเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าครับพี่ ขนาดเนี้ยกำลังดีเลยครับพี่ถ้าเกิดว่าบางเนี่ยสมมุติพี่หกหุนครับสี่หุนหกหุนครับพี่ ไอตัวนั้นอ่ะหนึ่งมิลได้ไม่มีปัญหา ครับพี่แต่ว่าพอมันใหญ่ขึ้น ใช่ไหมพี่มันใหญ่ขึ้นความหนาเนี่ยมันต้องตามไปด้วยอ๋อครับ ครับพี่ เนี่ยนอกจากว่าเราเราดัดอย่างนี้นะครับ พี่แล้วก็ดัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ ครับ ดัดไปอย่างนี้ก็ได้ ครับครับพี่มันแล้วแต่เราออกแบบนั่นแหละ ครับโอเคครับ แล้วส่วนไอไอไอตัวเหล็กเนี่ย ผมไปไปหลายที่แล้วเขาบอกว่าข้างในมันมันเป็นเหมือนรอยต่อ นะครับพี่เนี่ยเนี่ยสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนรอยต่อนะพี่นะครับผม พี่พี่สังเกตดูแล้วพี่ พี่เอา เนี่ยพี่เอารอยต่อเนี่ยไว้ข้างในครับผมครับ อันนี้เป็นแบบเทคนิคเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยพี่เผื่อเอาไปบอกลูกน้องพี่แต่ว่าลูกน้องพี่น่าจะเก่งๆทุกคนนะนะครับผม ครับพี่แล้วก็ เอาลองอ่าหนึ่งอีกทีนึงอย่างนี้ดูเนาะท่าไหนเอาไปอย่างนี้เหรอพี่เอาอย่างนี้ดีกว่า มาณนี้พี่นะ ครับผมครับเอาเลยครับไม่กลัวกลัวมันปนเหอือยัอันนี้พี่ถ้าเกิดว่าสมมุติ เนี่ยผมกลัวมันชนกันไงอ๋อ ครับผมครับ ถ้าเกิดว่าสมมุติพี่กลัว ครับผม พี่หยุดเอาเองก็ได้ อ่าโอเคครับ แต่ถ้าเกิดมันเกินนะอพี่ถ้าเกิดมันเกิน ครับ พี่เอาออกอย่างลูกไม่ได้อ๋อเออเพราะว่ามันเหมือนมันเกินอยูอย่างเงี้ยเออ ใช่ครับ มันมันจะบีบไง อ๋อเพราะเราออกคือแบบขอออก ใช่ครับใช่ไหมครับขออนี่พี่ อันนี้ นี่พี่ แค่นี้เองนี่พี่ อ๋อครับผม อ่าแค่นี้มันก็จะดูดีขึ้นแล้ว ครับอ่าถ้าเกิดว่าเราดัดอย่างที่ผมบอกนะ ครับ เรายังไม่มีแบบ ครับ เราก็ตัดเหล็กประมาณนี้ ดัดโค้ง ดัดโค้งดัดโค้งเราไปเชื่อมเอา ไปเชื่อมเอาโอเค ครับพี่ ครับผม แต่ถ้าเกิดเรามีแบบแล้ว ครับ เส้นหนึ่งหกเมตรใช่ไหมพี่ ใช่ครับหกเมตร พี่ออกแบบเลยสมมติพี่พี่จะไล่จาก อันนี้มาแบบนี้ครับผมอ่าแล้วดัดขึ้นโค้งอย่างนี้ของพี่ใช่ไหมครับผมอ่าแล้วดัดโค้งมาอย่างนี้ครับแล้วดัดโค้งลงมาอย่างนี้ครับแล้วพอไอ้ตรงนี้พี่จะโค้งมาอย่างนี้ก็ได้ครับอ่านั่นแหละพี่อ่าโอเคครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่มีแบบครับที่บอกตัดหนึ่งซอกครับพี่ดัดโค้งพี่ตั้งลิมิตมาครับโค้ง 90โค้ง 90 โค้ง 90 อย่างเดียวเลย ครับพี่แล้วพี่ก็ไปต่อเอาโอเคครับพี่อ่าพี่ ต่อไปคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องบากต่อเลยครับพี่ครับผม มันมีหลายยี่ห้อนะครับ แล้วไซส์เนี่ยมันเป็นไซส์มาตรฐานอ่าครับพี่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ 3M มันก็ใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตาวัวตาโอ้โหหลายยี่ห้ออ่ะครับพี่แต่ถ้าเกิด ว่า เป็น 3M ครับพี่หนึ่งคือมันคมอ่าครับผมครับพี่มันคมแล้วก็สองคือ มันจะทนกว่า อ๋อไอ้ปากใหญ่อะไม่ีปัญหานะ ครับไอมันมีปัญหาเนี่ยคือลูกเล็ก อ่า โอเคครับ เพราะว่าลูกเล็กเนี่ยพี่โค้งมันน้อยไง ครับ โค้งมันน้อยอ่ะมันก็เลยแบบเวลามันกินอ่ะ มันจะกินเยอะเหมือนเหมือนมันหักงุมเยอะ ครับผม แต่ถ้าเกิดลูกใหญ่เงี้ยพี่เห็นปะโค้งมันเยอะ อ่า ใช่ ครับผม มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเลย อ๋อ โอเคครับ แล้วก็วิธีการตั้งครับพี่ ครับ ตัวเนี้ยเวลาเราลองเนี่ยพี่คคือเราจะตั้งทุกครั้ง ถ้าเกิดว่ามันกินไปซ้ายหรือกินไปขวา นี่ตัวเดียวเนี่ยตรงที่ช่างเขาหมุนนี่แหละพี่มันเป็นจะเป็นตัวตั้งบาลานซ์นะครับพี่ หลักง่ายๆครับพี่ไม่ยาก แต่ถ้าเกิดมือใหม่ โอ้โหครับพี่ กระดาษทรายนี่กระจุยกระจาย เนี่ยพี่ลองไล่ดู อย่างเงี้ยอ๋อของพี่ใช่ไหมครับ ของใครไม่รู้ ไอเหล็กเข้าไปประมาณนี้นะครับ พี่ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับ พี่ครับผมแล้วก็เปิดเครื่องเลยครับ ปิดเครื่องใช่เปิดเครื่องเจียนะครับโอเคครับ ครับ นี่ครับพี่ เพราะว่าครับผมถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องนี้นะพี่ ส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นหินเจีย ครับ ไอ้ลูกหมูอะพี่บากเอาอะไรอย่างเงี้ย บากแล้วมันไม่ไม่ตรงแล้วอย่างหนึ่งคือ เวลาเชื่อมอ่ะมันจะเชื่อมยากแล้วมันไม่สวยด้วยอ๋อครับพี่ไอ้อย่างเงี้ยมันแนบสนิทแล้วมันแค่เชื่อมแค่นิดเดียวมันก็อยู่แล้วครับพี่แซกหน้าแซกหลังใช่ครับ ครับผมอืมนี่แหละครับพี่โอเคครับ ไม่เอาเลื่อนสักตัวพี่ เดี๋ยวรอบหน้ามา มีโอกาสได้เพิ่มแน่นอนครับ อันนี้ทางทางนี้เห็นไหมครับ เนี่ยพี่ ถ้าเกิดว่า เอาแพนมาทางทางเลื่อยหน่อยทางเลื่อยเห็นไหมนะพี่ครับเนี่ยพี่ ครับผม คือถ้าเกิดว่า เป็นเลื่อยตัวใหญ่ ครับพี่ แทนที่เราจะมาตัดไอ้ทีละเส้นสองเส้นนะ ครับ ครับพี่ อย่างเงี้ย มัดรวมกันเลย เออสิบยี่สิบเส้นพี่ครับผมใส่ทีเดียวแล้วตัดทีเดียวครับครับพี่เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าโรงงานใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้มีประกายไฟครับผมครับพี่อย่างนี้เวิร์กมากโอเคไม่มีประกายไฟไม่มี รอยไหมและอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาเราตัดนะครับเป๊ะครับพี่ครับผมไม่มีขี้ด้วยครับพี่ สะดวกมันเหมาะกับงานพวกนี้ครับเวลาที่ลูกค้ามาซื้อเครื่องนะพี่นะครับมันจะเป็นเหมือนแพ็กเกจเลยครับพี่ เครื่องดัดเครื่องบากเครื่องเครื่องตัด เครื่องตัดด้วยครับพี่ครับ มันจะไปคู่กัน ครับอ่าวันนี้ไม่เอาไม่เป็นไรครับ เอาไว้ก่อนได้ไม่มาเห็นแล้วไงครับผมครับพี่ถ้าเกิดตัวนี้อ่ะพี่เดี๋ยวผมพาไปดู ถ้าเกิดต่อไปพี่มันมีงานพับ นี่ครับพี่อ่าดูไว้เลยพี่ งานพับนี่พี่ตัวนี้ผมนำเสนอนะครับ บางครั้งไอไอตัว เราเรามีงานเล็กๆ น้อยๆ นะพี่นะครับเออกันไกลเนี่ยเวิร์กมากเลยครับ พวกเหล็กพวกไอพวกเหล็กแผ่นอะไรพวกเนี้ยครับไอตัวเหล็กเส้นก็ตัดได้ ครับพี่แล้วตัดดีด้วยนะตัวเนี้ยครับครับพี่เล็ก ๆ อย่างเงี้ยครับ ครับบางครั้งมันมันมันมีเครื่องไม้เครื่องมือครับ มันสะดวกหยิบจับอะไรมันก็สะดวก ครับพี่บางครั้งเราหยิบมาอันหนึงโอ้โหไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนถ้าเกิดว่า เครื่องไม้เครื่องมือด้วยพร้อมครับใช่หครับรับพี่เดี๋ยวผมฝากแคตตาล็อกไว้ครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้ทางไลน์ดีกว่าเนาะได้ครับพี่ครับพี่มันจะได้หนึ่งคือ มันไม่หายด้วย ครับผมได้เลยครับ ครับนี่พี่ครับผม นวัตกรรมใหม่ครับตู้พ่นทราย ครับผมเผื่อบางทีพี่อยากจะทำสีอ๋อไม่อยากจะทำสีอยากจะลอกสีนะครับ ไม่มีฝุ่นครับ เอาเข้าไปได้ทั้งคงเลย ครับพี่ยิงวนอยู่ในนั้นอ่ะ ครับพี่โอเคครับไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านจะด่า ครับ เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครมานั่งขัดกันแล้วนะ ครับ พวกเวลาที่แบบเหมือนจะทำสีใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยพี่ เขาใช้เครื่องยิงทรายเลย ครับ เมื่อก่อนทำสีรถคันหนึ่งนะพี่นะ ทำสีรถคันหนึ่งครับ ขัดกันอยู่ 2 เดือน ครับพี่ เดี๋ยวนี้ทำรถนะพี่ ครับอาทิตย์กว่าเสร็จแล้ว แค่พี่เอทำสีทั้งคันอ่ะเครื่องไม้เครื่องมือมันพัฒนาแล้วก็มันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยครับๆนะครับพี่ ถ้าเกิดว่าวันนี้ครับพี่ผมขอฝากได้เลยเครื่องดัดเลย แล้วก็เครื่องบากครับพี่ เดี๋ยวพี่ไปทำแล้วพี่มีวิดีโอดีๆ ได้ครับเดี๋ยวส่งมาให้ชมใช่ครับพี่พี่ส่งมาให้ผมเลยนะพี่นะได้ครับเดี๋ยวให้เครดิตด้วยว่า อ่าจากที่นี่แหละ ใช่ครับพี่โอ้โหขอบคุณมากแล้วก็ก่อนจะจากกันไปครับพี่ พี่แนะนำสินค้าของพี่ได้เลย เดี๋ยวผมลงหน้าเพจให้ ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่สนใจตัวโซลาร์เซลล์อย่างนี้พี่ก็จะเป็นอุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะครับครับ มีทั้งมอเตอร์ที่เป็นระบบไฟ DC นะครับ ปั๊มน้ำดีซีนะครับ โดยหลักๆ จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวงจรโซลาร์เซลล์ทุกอย่างเลยครับ ก็สามารถดูได้ทั้งใน Lazada นะครับ ใน s h อ p e e ตามเพจ Facebook นะครับ ก็คือบริษัท m t e c h Energy นะครับ โอเคครับ มีหลากหลายครับ ลองเข้าไปดูกันครับ ได้ครับ วันนี้ขอบคุณมากพี่ได้ครับพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ